หลายๆ คนคงรู้จักและเคยได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกกันบ่อย ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าอินโฟกราฟิกนั้นคืออะไร อินโฟกราฟิกนั้น มาจากการผสมคำระหว่าง Information และกราฟิก Information หมายถึงสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหว ข้อมูลความรู้ ไอเดีย ข้อมูลสถิติ การรายงานผลต่างๆ การรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นต้น กราฟิกหมายถึง ภาพในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ หรือภาพที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น เมื่อรวมกันแล้วอินโฟกราฟิกหมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้ มาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญนั่นเองครับ ซึ่งอินโฟกราฟิกจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือข้อมูลหรือตัวหนังสือ และภาพกราฟิก อินโฟกราฟิกเป็นการแสดงข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านการวิเคราะห์และสรุปออกมา ให้อยู่ในรูปแบบของภาพ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เพียงแค่ดูโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งอินโฟกราฟิกนั้น สามารถนำไปใช้ร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ได้ เพื่อใช้สรุปเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและมีจำนวนมาก ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ และจบในภาพเดียว ด้วยเหตุนี้อินโฟกราฟิก จึงเหมือนพระเอกขี่ม้าขาว ผู้เข้ามาจัดการกับข้อมูล ตัวเลข ตัวอักษรที่เรียงรายเป็นตับเหมือนยาขม ให้กลายมาเป็นภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลมหาศาล ในเวลาอันจำกัดเหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจำภาพสวยๆได้มากกว่าการอ่าน โดยปกติสมองของมนุษย์มีการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส และตัวรับประสาทสัมผัสในร่างกายร้อยละ 70 อยู่ที่ดวงตา อินโฟกราฟิกจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้โดยการมอง ซึ่งประโยชน์และพลังของอินโฟกราฟิกนั้นมีอยู่มากมาย สรุปได้ดังนี้ครับ 1. ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น พราะใช้ภาพกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง ช่วยสร้างความสนใจแปลกตา และเกิดการจดจำได้ดีกว่า และนานกว่าการใช้ข้อความสื่อสารเพียงอย่างเดียว 2. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระ ที่มีเป็นจำนวนมากได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น เพราะข้อมูลในอินโฟกราฟิกผ่านการสรุปเรียบเรียงให้สั้น กระชับ เข้าใจง่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา 3. ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และยกระดับความสามารถในการคิด และพัฒนาการจัดการกับแนวคิดทำให้ผู้รับสารมีความจำในเรื่องที่รับรู้เพิ่มมากขึ้น 4. อินโฟกราฟิก สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่งในวารสาร ภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกนั้น มีจุดเด่นคือ ง่ายต่อการทำความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ ช่วยให้ผู้รับสารสามารถจดจำข้อมูลได้ดีกว่า ประหยัดเวลาในการศึกษาข้อมูล และยังสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าอีกด้วย นอกจากนี้การนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อได้ง่าย และดูเป็นมืออาชีพอีกด้วย อินโฟกราฟิกไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ด้วยเช่นกันดังนี้ 1. อาจเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน เพราะการตีความและการคิดวิเคราะห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 2. ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล และแปลงข้อมูล รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ ในการสร้างอินโฟกราฟิกที่นำไปสู่ความรู้ที่ต้องการ หลายท่านคงเกิดคำถามว่า แล้วงานอินโฟกราฟิกนั้นเหมาะกับงานแบบใดบ้าง สามารถจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 1. สาระความรู้ 2. how to 3. การจัดอันดับ 4. ข้อมูลที่เน้นนำเสนอตัวเลข 5. การรณรงค์หรือกระตุ้นเตือน 6. โฆษณา 7. ข่าวสารความเคลื่อนไหว 8. งานวิจัยและการอธิบายผลสำรวจ ทักษะที่จำเป็นในการจัดทำอินโฟกราฟิก โดยปกติแล้ว อินโฟกราฟิกจะประกอบด้วยการผสมข้อมูล กับการออกแบบเข้าด้วยกันจนเกิดการเรียนรู้ข้อมูลนั้น ๆ จากการมองรูปภาพ ดังนั้นในฐานะผู้สร้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการคิด และแปลงข้อมูลออกมาเป็นการสื่อสารด้านภาพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการเรียบเรียง และทักษะด้านการออกแบบ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นในการจัดทำอินโฟกราฟิก เพราะอินโฟกราฟิก ต้องทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย โดยการแปลงข้อมูลที่มีเนื้อหาซับซ้อน ออกมาเป็นภาพได้นั้นจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกใช้ และทิ้งข้อมูลให้เป็น เรียบเรียงและแบ่งประเภทข้อมูลให้เป็น และต้องเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นด้วย เพื่อนำข้อมูลมาเล่าเรื่อง ดังนั้น ความสามารถในการวิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น อีกทั้งการคิดและแปลงข้อมูลออกมาเป็นการสื่อสารด้านภาพ ให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีความสามารถในการคิดให้เป็นภาพ เพื่อสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย เมื่อมองเห็นก็สามารถที่จะเข้าใจข้อมูลที่ต้องการสื่อไปในทิศทางเดียวกัน และมีใจความสำคัญ สื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสาร และทักษะสุดท้ายที่จำเป็นต้องมี คือทักษะการออกแบบ ออกแบบให้อินโฟกราฟิกออกมาสวยงาม สื่อความหมายชัดเจน ถูกต้องและใช้งานได้จริง สุดท้ายนี้ ทำไมถึงต้องเรียนรู้เรื่องอินโฟกราฟิกนั่นหรือครับ หากคุณเป็นนักเรียน นักศึกษา และครู คุณสามารถใช้อินโฟกราฟิกนำเสนองาน หรือทำรายงานส่งได้ หากคุณเป็นเว็บมาสเตอร์ คุณสามารถใช้อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ หากคุณเป็นนักการตลาด คุณสามารถใช้อินโฟกราฟิก กับสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบได้ หากคุณเป็นนักเขียน คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาหนังสือในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรือทำอาชีพอะไร คุณสามารถประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสิ้นครับ